ในการเพิ่มข้อความในสไลด์ จะต้องใส่ลงในกล่องข้อความหรือ text box โดยเบื้องต้น Layout หรือโครงสร้างสไลด์จะมีกล่องข้อความอยู่แล้ว สามารถใส่ข้อความลงไปได้เลย โดยคลิก ในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการนะคะ ส่วนกล่องข้อความที่ไม่ใช้งาน ก็สามารถลบออกได้ โดยคลิกเลือกกล่องข้อความ แล้วกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ด เพื่อลบกล่องข้อความได้ กล่องข้อความที่เลือกก็จะหายไป หากต้องการเพิ่มกล่องข้อความ ให้ คลิกไอคอน text box แล้วคลิกลากเมาส์ เพื่อวาดกล่องข้อความลงบนพื้นที่ทำงาน แล้วพิมพ์ข้อความตามต้องการ ซึ่งเราสามารถคลิกปุ่มขอบของกล่องข้อความ ลากเพื่อปรับขนาด หรือคลิกขอบแล้วลากเพื่อย้ายตำแหน่งของกล่องข้อความได้ และสังเกตว่าเมื่อเราคลิกที่กล่องข้อความ จะมีแถบเครื่องมือในการจัดการกล่องข้อความ และจัดการข้อความในกล่องข้อความปรากฏขึ้นมา เราก็สามารถจัดการข้อความไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบอักษร ปรับขนาดตัวอักษรทำอักษรตัวหนา ตัวเอียง ทำเส้นใต้ ใส่สีตัวอักษร สีทาบอักษรหรือไฮไลท์ หรือจะเป็นการใส่สีให้กับกล่องข้อความ สีเส้นขอบ กำหนดขนาดเส้นขอบ และรูปแบบเส้นขอบได้ นอกจากรูปแบบข้อความแล้ว เรายังสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าได้ในชุดไอคอนอะไหล่ทั้งจัดรูปแบบย่อหน้าในแนวนอน จัดรูปแบบย่อหน้าในแนวตั้ง และหากข้อความมีลักษณะเป็นหลาย ๆหัวข้อ ก็สามารถจัดรูปแบบเป็นหัวข้อย่อย ซึ่งสามารถเลือกหัวข้อย่อยเป็นตัวเลข หรือเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะคะ โดยรูปแบบของหัวข้อย่อยก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบด้วยกัน และมีรูปแบบเพิ่มเติม โดยคลิกเลือกหัวข้อย่อย แล้วคลิกคำสั่ง format เลือก bullets and numbering list option และ more bullets ซึ่งเราสามารถหารูปแบบ bullet ที่ต้องการได้จาก กลุ่มตัวเลือก หรือ categories หรือจะใช้คำค้นเพื่อค้นหา หรือจะวาดภาพบุลเลต บนพื้นที่สำหรับค้นหา และเมื่อพบบุลเลตที่ต้องการแล้ว ก็ให้คลิกเลือกภาพบุลเลตนั้นก็จะได้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยตามที่ต้องการ การใส่ข้อความในแต่ละสไลด์ไม่ควรใส่มากจนเกินไป อาจเลือกใส่เฉพาะหัวข้อ ควรจัดเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบหัวข้อย่อย ควรใช้แบบอักษรแบบเดียวกันทั้งชุดนำเสนอ และควรปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่พอสมควร ให้เหมาะกับการนำเสนอด้วยนะคะ